ฮารจะไปซื้อสับปะรดป่ะ ไปสิ ฝากซื้อใบก้อนหน่อยดิใบก้อนแล้วก็มีอยู่แล้วนี่เฮ้ย จะขึ้นไปฉีดบนห้องมแมลงสาบใช่ จะฉีดในบ้านที่หมดเลย เดี๋ยววันไหนที่พาปรินไปข้างนอก